สวัสดีค่ะ วันนี้ออยจะพาทุกท่านนะคะ เข้าชมบรรยากาศบ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอลนะคะ ซึ่งเป็นบ้าน S House นั่นเองค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นตามเข้ามาชมด้านในเลยค่ะ และบริเวณตรงนี้นะคะ จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของ S House นะคะ ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ1ห้องครัว 1 ห้องรับแขก และ 2 ที่จอดรถค่ะ และนี่คือที่จอดรถของบ้าน S House นะคะดูเลยกว้างมากนะคะสามารถจอดรถได้ 2 คันค่ะ พร้อมปูกระเบื้องสวยๆแบบนี้ให้ด้วยค่ะ นี่เลย และนี่คือบรรยากาศห้อง living room ของเราค่ะ นี่เลย ทางโครงการนะคะเขาให้พิเศษเป็นโคมไฟเซตสวยๆแบบนี้นะคะ เป็นสีวอมไว้นะคะ เข้ากับสีบ้านมากๆเลย แล้วตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถวางโซฟาได้ไซส์ใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจัดเป็นห้องนั่งเล่น และก็ห้องรับแขกไปในตัวด้วยค่ะ และนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศห้องครัวนะคะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือทางโครงการนะคะเขาให้เป็นกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะ กันกลิ่นให้ด้วยเวลาที่ใครชอบทำอาหารนะคะ กลิ่นจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกค่ะ ภายในห้องครัวนะคะ ก็สามารถรังสรรค์พื้นที่ได้เต็มที่เลยค่ะ จะสามารถทำอาหารก็ได้นะคะ แล้วก็วางโต๊ะทานข้าวนะคะ ที่นี่ก็ได้ในขนาด6ที่นั่งนะคะและสำคัญไปกว่านั้นคือ สามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัวได้ด้วยนะคะ เพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาเตรียมท่อน้ำทิ้งไว้ให้แล้วก็พร้อมปักใช้งานเลยค่ะ ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะ โครงการก็จัดให้นะคะ เป็นทรง L แบบนี้นะคะ พร้อมชั้นเก็บของด้านบนและก็ด้านล่างเพอร์เฟกมาก ๆ เลยค่ะสำหรับใครนะคะ ถ้าอยากติดผู้ดูดความและเตาไฟฟ้า ก็แจ้งทางโครงการได้เลยนะคะ เพราะว่าเราก็จัดเตรียมเซตตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องครัวค่ะ อนห้องแรกนะคะก็จะอยู่ฝั่งด้านหลังเลยนะคะ ซึ่งกว้างมากๆดูสิคะโห นี่ไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะคะ สามารถลงเตียงนอนขนาด 6 ฟุตแบบนี้ได้เลย ใหญ่มากๆสำหรับครอบครัวไหนนะคะ ที่จะมีเด็กนะคะ หรือว่าผู้ใหญ่ห้องนี้ก็สามารถรับรองได้เป็นพ่อแม่ลูกสามารถนอนด้วยกันได้เลยค่ะสำคัญไปกว่านั้นนะคะ ห้องนอนนะคะก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำด้านนอกด้วยนะคะ ภายในห้องน้ำเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะ เพราะว่าเซตสุขภัณฑ์นะคะ เราก็ติดตั้งไว้ให้แบบนี้นะคะ โดยสีที่ห้องน้ำเลือกใช้นะคะ ก็คือจะเป็นสีกระเบื้องสีเบจหินอ่อนนะคะ มีเรนชาวเวอร์ให้แบบนี้สวยๆเลยนะคะ เป็นระบบแบบหม้อต้มนะคะ มีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นค่ะ และนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมของเราค่ะ ทุกคน โหกว้างมาก ๆ เลยสำหรับใครที่อยากจะบิวอินห้องนอนนะคะ หรือจะวางเตียงขนาด king size ก็ได้เลยนะคะ แต่ว่าทางโครงการเนี่ยให้แบบ 6 ฟุตนะคะลูกค้าสามารถรังสรรค์ได้เลยค่ะว่าอยากจะตกแต่งบ้านแบบไหน ดูสิคะ ว่าใหญ่มากๆและนี่จะเป็นบรรยากาศของห้องมาสเตอร์นะคะ จุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ แถมห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยยังมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภายในกันเลย สุขภัณฑ์นะคะเราก็จะใช้จากแบรนด์ฮาร์เวเล่เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้ดีมากๆเลยค่ะ และจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะ ก็จะอยู่ตรงมุมนี้เลยค่ะ ที่บอกว่าเป็นบ้านเอสเฮาส์นะคะ ก็คือมีส่วนเว้าตรงกลางนะคะ แบบนี้เลย ใครนะคะที่อยาก รังสรรค์พื้นที่ตรงนี้นะคะ เป็นสวน ขนาดเล็กนะคะในบ้านของตัวเอง หรือจะปาร์ตี้หมูกระทะตรงนี้นะคะ ก็สามารถทำได้เลยค่ะ เพราะว่าเป็นส่วนตัวสุดๆ เนื่องจากว่าอยู่ใจกลางบ้านตัวเองนะคะ แล้วก็กำแพงรอบบ้านเนี่ยสูงถึง 2 เมตรเลยค่ะ ดูสิคะนี่ใครที่ชอบบ้านแบบนี้นะคะ ก็ลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานขายฟูลิปแอสเซทได้เลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้ว่างอยู่หนึ่งหลังสุดท้ายแล้วค่ะ เดี๋ยวออยจะพาไปชมหลังที่ว่างนะคะว่าพิเศษยังไงนะคะ ตามออยมาเลยค่ะ นี่ก็คือบ้านหลังที่ยังว่างอยู่นะคะ เป็นแบบ S House นั่นเองค่ะ หลังนี้พิเศษยังไงก็คือหน้าบ้านหันไปทางที่ตะวันออกนะคะ ตอนบ่ายยบ้านไม่ร้อนเลยค่ะ แล้วก็มีบ้านเลขที่ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ บ้านเลขที่ก็คือ 1368ทับ207 นั่นเองค่ะ เลขสวยมากๆเลย อีกอย่างนะคะ บ้านหลังนี้อยู่ตำแหน่งต้นซอยด้วยนะคะ นี่เลย ใครนะคะที่ชอบบ้านแบบแอสเฮาส์นะคะสนใจอยากเข้าชมนะคะมาได้ที่โครงการฟูลิตแอสเซทค่ะ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะ หรืออยากจะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะก็มาได้ที่แฟนเพจฟูลิตแอสเซทค่ะ วันนี้เอาต้องขอตัวลาไปก่อน รีบมาดูกันนะคะ เหลือหลังเดียวแล้วนะ บ๊ายบาย